ครับเรายังอยู่ในภาพปริทัศน์ของประวัติศาสตร์ในอนุสรสถานแห่งชาตินะครับ ซึ่งได้นำเหตุการณ์สำคัญมาภาพนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากเสียกรุงนะเลยพญยาตากได้นำกำลังไพพลจำนวนมากนะครับ ที่เราเรียกขายก็คือ 500เนี่ยนะก็เข้ามาที่เมืองตันบุรีก็มีการ มีเหตุการณ์สำคัญก็คือว่าการพังเมืองประตูเมืองจันทบุรีนะครับ แล้วก็นำกำลังเข้าไปตั้งมั่นอยู่ที่จันทบุรีนะแล้วก็ทำการต่อเรือ ก็จะมีการต่อเรือ เพื่อที่จะนำกำลังเนี่ยเข้ามาเรือไม่พอนะครับ ต่อแล้วนี่เรือไม่พอ ต้องไปขอเรือจากเมืองไทยมาบันไทยมานะครับที่จังหวัดตราดนะครับเข้ามาสมทบ พื่อที่จะบรรจุคน ในขณะที่ส่องสมคนเนี่ยก็จะมีนายทหารที่แตกขสารสั้นเซนเนี่ยเข้ามารวมตัวกันอยู่จนสามารถยกกองทัพเข้ามาตีที่กรุงธนบุรีซึ่งนายทองยินรักษาด่านนายทองยินเนี่ยเป็นคนที่พม่าตั้งให้รักษาด่านคอยกวาดต้อนผู้คนนะ พอหลังจากที่ตีกรุงธนบุรีได้พม่าเนี่ยยังอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาและตั้งค่ายโพสามต้นเราตั้งค่ายโพสามต้นเนี่ยก็คอยดูแลเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันถูกไฟไหม้หมดเพราะนั้นก็รวบรวมผู้คน เพราะนั้นค่ายโพสามต้นซึ่งสุกี้พนายกรเนี่ยเป็นคนดูแลเนี่ย ะครับก็ถือว่ามีอำนาจพญาตาก็นำกองทัพไทยเนี่ยเข้าตีค่ายโพสามต้น มีค่ายโพสามต้นได้ แล้วก็ที่ค่ายโพสามต้นเนี่ยก็ถือว่าเราชนะ พอชนะแล้วเนี่ยก็กลับไปที่กรุงศรีอยุธยาซึ่งถูกไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะบูรณะกรุงศรีอยุธยาให้เป็นราชธานีแบบเดิมได้ นะท่านก็ต้องใช้กฤษโลบายว่าคุรพกษัตริย์ ได้มาบอกว่าเกินกำลังที่จะดูแลนะครับ เพราะนั้นท่านก็ต้องไปสร้างเมืองใหม่นะครับ โดยใช้ด่านทนบุรีสีสมุทรนะครับ ซึ่งเป็นด่านขนอนอยู่ที่บางกอกนะครับเป็น ราชธานีชั่วคราว เพื่อรวบรวมผู้คนจากชุมนุมต่างๆให้เป็นุ่มแผ่นมันจึงเป็นเหตุการณ์ในช่วงปลายอายุทยาต่อด้วยกรุงธนบุรีนะเพราะนั้นป้านั่นก็แสดงถึงเหตุการณ์ในในช่วงนั้นการสู้รบของทหาร ถ้าเราดูแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งทหารมา้าใช้กำลังมา้าใช้ทั้งทัพเรือนะครับพยาตางเนี่ย ใช้ทัพเรือด้วย ใช้ฐานม้าด้วย เพราะนั้น ที่เราตีความว่าพระยาตากเนี่ยจะยกทัพเรืออย่างเดียว หรือว่ามีทัพบกเรือเพราะะนั้นท่านใช้ทั้งสองอันวิ่งตีคู่กันไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่จะมีการสถาปนากรุงธนบุรีก็ใช้กรุงธนบุรีเนี่ยนะครับที่ตีได้ที่นายทองยินเนี่ยเป็นเมืองหลวง ู่ชนบุรีก็เป็นเมืองเล็ก ๆ เป็นด่านนะก็ตั้งด่านธนบุรีศรีสมุทรให้เป็นเมืองราชธานีชั่วคราวเพราะนั้นขนาดวังจริงเล็กนะครับ แล้วก็ท่านก็จะออกไปสู้รบกับที่เจ้าเมืองต่างๆก็ตั้งตัวเป็นใหญ่นะครับเพื่อรวบรวมให้เป็นกลุ่มแบบอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญหนึ่งที่ทำให้พระเจ้าตากสิน นะครับได้รับการยกย่องเป็นมหาราช ที่จริงพระนามของพระเจ้าตากสินเนี่ยในธรรมเนียมประวัติศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อพระที่นั่งเขาไม่ใช้ชื่อตัวนะครับแต่มีองค์เดียวที่ที่นำชื่อตินเนี่ยเข้ามาอยู่ตนวกกับชื่อพระยาตากเป็นพระยาตากสินแต่ที่จริงอ่ะท่านจะต้องชื่อพระเจ้าสีสันเพชรด้วยซ้ำไป เราก็ก็ขอใจนะครับว่าให้เป็นพระเจ้าคุณทนคุณีนะครับจะเหมาะสมกับพระนาม่านแล้วเราก็ติดตามกันต่อไปครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อนุสรสถานแห่งชาตินะครับ เรายังติดตามประวัติศาสตร์ไทยจากภาพปริทัศน์นะครับ ที่อยู่ในอนุสรสถาน ภาพนี้ก็จะเป็นการสถาปนากรัตนโกสินทร์มันก็จะมีเหตุการณ์ที่เอาจับมารวมกันนะฮะ เราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากก็คืออพระราชวังนะครับได้ถูกสร้างขึ้นโดยนำภาพหรือผังเมืองจากกรุงศรีอยามาจำลองไว้นะก็จะเห็นได้ว่ามีพระที่นั่งมีวัดนะครับ วัดพระแก้วพระวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับ แล้วก็มีการสร้างหลักเมืองขึ้น การสร้างหลักเมืองเนี่ยสถาปนาหลักเมืองเนี่ยเป็นการประกาศให้ปวงชนชาวไทยได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะสร้างความมั่นคงไว้ที่แผ่นดินนี้ เพราะในการสร้างหลักเมืองนี้สำคัญนะครับ เพราะว่าทุกเมืองโบราณเนี่ยจะมีการสร้างหลักเมือง มันเป็นสัญญาของพระราชาหรือว่าพระมหากษัตริย์บอกกับประชาชนไฟฟ้าข้าแผ่นดินว่า แผ่นดินนี้เราได้ตั้งมั่นไว้ที่นี่แล้วนะครับ เป็นการยืนยันว่าเราจะสร้างอาณาจักรของเราตรงนี้ขุนรัตนโกสินทร์ก็เหมือนกัน มีการฟื้นฟูสถาปัตย์ศิลปกรรมทั้งหลาย โดยเรียกร้องหรือว่าเชิญชวนช่างที่ หนีทัพหนีสงครามเนี่ยมาช่วยกันสร้างเคยนำแบบแผนมาจากกรุงศรีอยุธยาก็จำลองเข้ามานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการชำระตำราพิชัยสงคราม มีการชำระพระไตรปิฎกมีการชำระตำราเก่าๆเอามารวบรวมไว้ในหอหลวงนะครับ แล้วที่ทำงานที่สุดที่เขาแสดงในภาพนี้ก็คือ ขบวนเรียกปราบดาพิเศษ หรือว่าบรมราชาพิเศษราชการที่หนึ่งนะครับคือปฐมกษัตริย์ราชวงศ์จักรีหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ากว่าจะรวมประเทศได้เนี่ยเราไม่ได้มีเครื่องราชูปโภคหรือว่าเครื่องเป็นจากกัดราชพันธ์สำหรับที่จะทำพิธีบรมราชาพิเศษ พราะนั้นในวันที่ 6 เมษายน2325 นั้นนะครับ ก็เป็นการแก้ประกาศว่าเราจะตั้งมั่นนะครับ ในพื้นที่บางกอกแห่งนี้ ในวันที่ 21 เมษายนก็สถาปนาหลักเมืองขึ้น พอสถาปนาหลักเมืองแล้วจึงมีการวัดพื้นที่ที่จะสร้างพระราชวังนะครับ ซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านอยู่ที่กรุงธนบุรีแล้วก็ข้ามฝั่งมานะครับ เพราะนั้นสร้างพระราชวังเนี่ยก็ใช้เวลาสามเดือนนะฮะจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนายน ในวันที่ 13 มิถุนายน2325จึงมีพิธีปราบดาพิเศษ ราชวงศ์จักรีขึ้นนะครับ ปากดาพิเศษพระประค์กษัตริย์ราชกาลที่หนึ่งตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าพอสร้างวัดพระแก้วเสร็จในเดือนมิถุนาก็มีการอัญเชิญพระแก้ว เพราะนั้นกระบวนการนี้คือกระบวนการอัญเชิญพระแก้วเข้าไปประดิษฐานในวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเป็นวัดที่สร้างสำหรับประดิษฐาน พระแก้วมรกตนะฮะตำนานพระแก้วมรกตก็หลากหลายความ ซึ่งเราก็จะต้องมานั่งกอดบทเรียนว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับ เพราะว่าแก้วเนี่ยเป็นพระบ้านเมือง ซึ่งเดิมนั้นอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นดินแดนของอาณาจักรล้านช้างนะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่เวียงจันทร์นะครับโดยพระชัยราชพระเทศจาธิราช ซึ่งเป็นหลานของเจ้าเมืองเชียงใหม่ แล้วเราก็ไปนำกลับมานะครับ พร้อมกับการสร้างตัวนี้ จึงถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพราะฉะนั้นพิธีเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีทั้งพระมหากษัตริย์คือสถาปนาปฐมพระราชวงศ์จักรีคือรัชกาลที่หนึ่งแล้ว การอัญเชิญพระแก้วมรกตก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนนั้นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวแผ่นดินต้น ครับคือรัชกาลที่หนึ่งนะครับแล้วก็สถาปนาพระอนุชาธิราช คือนายบุญมาเนี่ยซึ่งคือเจ้าพระยาสุรศรีนะครับขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรเจ้าอสุรสิงหนาถนะครับ เพราะนั้นก็จะมีทั้งวังหลวงและวังหน้า อันนี้ก็เป็นกระบวนนะที่อัญเชิญพระแก้วมรกตเข้าประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเราติดตามต่อ